นี้เราได้ปลาฮอกเกะมานะคะ เราจะย่างเกลือนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆสั่งออนไลน์จ่ายอีออนนะคะ ปลาฮอกเกะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ เราก็จะย่างนะคะ ใช้น้ำมันลำข้าวนะคะ สังเกตมีรูปหัวใจนะคะ เพื่อสุขภาพค่ะ ใส่พอควรนะคะโอเค ก็ใส่ปลาลงไปย่างเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะฮอกเก๋ย่างกระทะนะคะย่างเกลือของเรานะคะ และเราก็จะเสิร์ฟด้วยหัวไชเท้าขูดนะคะ นี่ค่ะ แล้วก็มะนาวนะคะราดบนตัวปลานะคะ เวลาเราจะทานนะคะ นี่เราก็จะราดด้วยสีอิ๋วนะคะ ลองสั่ง ที่ออนก็ได้นะคะทางออนไลน์นะคะ หรือได้ร้านอาหารที่ขายวัตถุดิบของญี่ปุ่นนะคะ น่าทานมากค่ะฮอกเกตเป็นปลาทางเหนือของญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะ ไม่แน่ใจแต่ว่าเนื้อเขาอร่อยมากนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กดคับสไครให้เราด้วยนะคะ กินเที่ยวทีออฟ นะคะ แล้วเจอกันค่ะ ขอบคุณค่ะ